ะกิ๊จะมาสอนเรียนคณิตศาสตร์ค่ะ อ่าสมมติว่าหนึ่งหมื่นนะคะเลขหนึ่งเขียนให้ตรงหลักหนึ่งหมื่นสามร้อยนี่ค่ะบวกสองหมื่น หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าจะเป็นเท่าไหร่คะ ให้เอาศูนย์มาบวกเก้านะคะ ก็เป็นเก้านะคะศูนย์ไม่มีค่านะคะ เหมือนกันค่ะแต่เปลี่ยนแค่เลขนะคะ นี่คือเลขห้านี่คือเลขเก้านะคะ ไม่ได้สับสนอะไรกันเลย เอาห้านะคะ มาลงไว้ตรงนี้สามบวกหนึ่งเป็นสี่ใส่สี่ลงไปศูนย์บวกศูนย์เป็นศูนย์นะคะหนึ่งบวกสองเหมือนสองบวกหนึ่งนะคะ ก็ได้สามตอบ ให้ตอบเลขไทย ตอบ สามพันสามหมื่นสี่ร้อยห้าสิบเก้านะคะ บ๊ายบาย อ่าข้อสองนะคะถ้าเกจะลองเอาเป็นสามพันตรงนี้ ลบหนึ่งพันห้าสิบหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบนะคะ ตัวตั้งจะมากกว่าตัวนะ ตัวบวกจะน้อยกว่านะคะ สังเกตดีศูนย์บวกเอ้ยศูนย์ลบศูนย์ได้ศูนย์นะคะ ศูนย์ลบเก้าไม่ได้ยืมศูนย์ศูนย์ก็ไม่มีนี่ก็ต้องเป็นสองนี่เป็นสิบสิบโดนยืมไปหนึ่งเหลือเก้านะคะใส่ไว้นะคะ นี่ก็เป็นสิบค่ะสิบลบเก้าเหลือหนึ่งนะคะเก้าลบห้าเหลือเท่าไหร่เหลือสี่นะคะสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นตอบตอบเลขไทยค่ะ ตอนหนึ่งพันสี่ร้อยสิบค่ะ บ๊ายบาย ต่อไปข้อสามนะคะ มา ข้อสามนะคะ ถ้าเกสลองเอาไปหลักล้านดูล่ะหนึ่งล้านนะคะ ใช่ไหม ใช่ค่ะหนึ่งล้านนะคะดูดี ๆ นะ อันนี้จะอยากรู้ง่ายๆนะคะ ว่าทำไมนี่ถึงได้หนึ่งล้าน หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านนะคะ เอามาลบสามพัน จะได้เท่าไหร่นะคะ ก็เอาง่ายๆนะคะ นี่ก็เหลือศูนย์นะคะ นี่ก็จะเป็นสิบสิบโดนยืมไปหนึ่งเหลือเก้านี่ก็เป็นสิบเก้าเกือบทั้งแถวเลยนะคะเก้าเก้านะคะ อันนี้เป็นสิบ สิบลบศูนย์เหลือสิบใส่ศูนย์ทดหนึ่งนะคะเก้าฮะไม่ใช่สิ ห้ามทดไม่ได้ทดเลยนะคะสิบลบศูนย์ก็ได้สิบนะคะ ก็ต้องใส่ศูนย์ส่วนเก้าลบอะไรอะ ต่อวันใหม่นะคะ ไฟไม่พอนะ